หนึ่งผู้นำเพลงนี้ครับสนุกสนุกกับพวกเรานะครับผม เรียกว่าเคิร์มเฮ้ยมาอังย่างเรียกว่าเคิร์มกันเลยทีเดียว เอาซะลืมกันเลยว่าเข้าช่วงไหนเบรกไหน มานี่